เดียวถ้าทำไมคอมันใหญ่แล้วก็มีรอยเส้นที่คอด้วยต้องรีทัชเป็นประจำสวัสดีค่ะเจนนะคะ เชอร์ชิชาสีดารานนท์ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นนางแบบอิสระค่ะ ปัญหาของเจนก็คือแบบจะเป็นคอที่มันกว้าง แล้วก็ใหญ่ดูจากรูปเจนค่ะ เวลาไปถ่ายงานอะไรเงี้ยก็จะเห็นทำไมหน้าเราเล็กนิดเดียวถ้าไมคอมันใหญ่แล้วก็มีรอยเส้นที่คอด้วยเลยทำให้เจนแบบว่าต้องรีทัชเป็นประจำรีทัชให้คอมันแคบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อนแนะนำมาค่ะบริลาคินิกเขาว่าขึ้นชื่อเรื่องรอยใหม่ค่ะ Thank you.